สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเราก็มาพบกับการสาธิตการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 นะคะ ในหัวข้อเรื่องการปรับแต่ง Quick Access Toolbar นะคะ การปรับแต่ง Quick Access Toolbar นะคะเป็นการปรับแต่งปุ่มเครื่องมือคำสั่ง หรือปุ่ม Toolbar ที่ต้องการใช้งานบ่อย โดยผู้ใช้สามารถเพิ่มเข้ามาใน Quick Access Toolbar ได้นะคะ เราก็มาพบกับขั้นตอนแรกกันเลยนะคะคือ การเพิ่มปุ่ม Toolbar ใน Quick Access Toolbar นะคะเราก็เข้าไปในโปรแกรม Microsoft Excel 2013นะคะ 1. นะคะคลิกปุ่มลูกศรของวิกเกษตรทุนบาร์นะคะ จะปรากฏคำสั่งให้เลือกใช้ดังนี้นะคะ 2. นะคะ เลือกคำสั่งที่ต้องการใช้งานบ่อยนะคะ เช่น News Save Quick Print Print Preview and Print นะคะ ต่อไปนะคะ การยกเลิกปุ่ม ทูลบาร์ในควิกเกษตรทูลบาร์นะคะ คลิกขวาในแถบควิกเกษตรทูลบาร์นะคะ ก็จะปรากฏหน้าต่าง อย่างนี้ขึ้นมานะคะ แล้วก็ถ้าสมมติว่าต่อไปนะคะ ถ้าเราต้องการที่จะอกเลิกปุ่มทูลบาร์นะคะ ให้กดคำสั่ง remove นะคะรีมูฟควิกเซตทรูนบาร์นะคะ ปุ่ม Quick Exit Toolbar ก็จะหายไปนะคะ เราก็จบการสาธิตการใช้งานในขั้นในการยกการใช้งานในการปรับแต่ง ในการปรับแต่ง Quick Exit Toolbar เพียงแค่นี้นะคะ แล้วพบกับวิดีโอต่อไปได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ